บทที่1กราฟิก3มิติเบื้องต้น ในบทนี้เราจะได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกราฟิกคอมพิวเตอร์ 3 มิติ คืออะไร ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรม Blender 3D ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติติดตั้งโปรแกรม แนะนำหน้าจอวิธีการใช้งาน ศึกษาเกี่ยวกับรูปทรงพื้นฐานในการสร้างโมเดล ศึกษาการควบคุมกล้องและแสง การใส่สีวัตถุเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติสร้างโมเดลพื้นฐาน และการจัดสภาพแวดล้อม สุดท้ายเราจะมานำเสนอผลงานและอภิปรายกันครับ